เห็นตัวอย่างแล้วนะคะ2ตัวอย่าง อันนี้เป็นลักษณะของการเตรียมรายละเอียดของตัวแปรเกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม กับสาขาวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะซึ่งหลังจากที่เราเข้าใจในส่วนนี้แล้วเนี่ยค่ะผู้ใช้งานผู้ที่กำลังฟังอยู่นะคะก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่างๆได้นะคะทีนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะะในแบบสอบถามส่วนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามให้เรายกตัวอย่างเช่น เอาแบบสอบถามส่วนที่ 2 ก็ได้นะคะ จะสังเกตเห็นว่าเราก็จะมีคำถามอยู่ 5 รายการเกี่ยวกับช่องทางในการรับชมสื่อโฆษณานะคะมีช่องทางแรกคือโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เป็นอันที่ 2 วิทยุอันที่ 3 ป้ายโฆษณาโปสเตอร์ เป็นส่วนที่ 4 แล้วก็เว็บไซต์เป็นช่องทางที่ 5 แต่ละช่องทางเนี่ยคุณรับสื่อโฆษณาปริมาณมากน้อยอย่างไรนะซึ่งคำตอบ ที่เป็นไปได้ของทั้ง 5 ช่องทางเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยก็คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลางมากและก็มากที่สุด ซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยในการที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เรามักที่จะอินพุตข้อมูลเป็นนิวเมริกนี่พอเป็นนิวเมริกปั๊บในเชิงตัวเลขนะคะก็จะขอแนะนำท่านผู้ใช้ทั้งหลายค่ะว่า เราควรจะกำหนดค่าของตัวเลขให้มันสอดคล้องกับระดับของการประเมิน เช่น ถ้าเราประเมินว่าน้อยที่สุดมันก็ควรจะเป็นนิวเมริกด้วยตัวเลข 1 ประเมินว่าน้อยก็ควรจะเป็นเลข 2 ประเมินปานกลางก็น่าจะเป็นเลข3 ประเมินมากคือเลข 4 ประเมินมากที่สุดคือเลข 5 ตามลำดับนะคะมันจะได้สอดคล้องกันกับค่าของตัวเลข และสอดคล้องกับค่าของปริมาณความรู้สึกควบคู่กันไปด้วยนะคะโอเคทีนี้สำหรับการใช้งานในโปรแกรม PSPP นะคะหรือจะเป็นโปรแกรม SPSS ก็ใช้งานเช่นเดียวกันนะคะตัวแปรตัวนั้นสมมติว่าเป็นตั้งชื่อว่า Y1 แล้วกันนะคะตัวแปร Y1 ตัวแปร Y1 จริงๆมันคือตัวช่องทางช่องทางที่ 1 ก็คือช่องทางโทรทัศน์เพราะฉะนั้นเราจะมาขยายความหมายตรงนี้ค่ะ ว่า Y1 ในที่นี้ก็คือสื่อโทรทัศน์นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าโทรทัศน์ ลงไปนะคะแล้วการ Input ข้อมูลเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าเราจะ Input ข้อมูลเป็น Numeric ด้วยตัวเลขอยู่ 5 ตัวเลข 1 แทนคำว่าน้อยที่สุด 2 คือน้อย 3 คือปานกลาง 4 คือมากและ 5 คือมากที่สุด ซึ่งตัวเลขตรงนั้นนะคะไม่ต้องมีทศิยม เพราะฉะนั้นต้องมาลดทศิยมให้เป็น 0 แล้วก็มากำหนดตรงนี้นะคะ value ของข้อมูลที่เราจะใส่ให้กับคนที่ตอบว่าคุณรับ ชมสื่อโฆษณาผ่านโทรทัศน์ในระดับหนึ่งนะ ถ้าคุณรับมันมาน้อยที่สุดโอเคเห็นไหมคะเลข 1 แทนความหมายว่าน้อยที่สุด เลข 2 แทนความหมายว่าน้อยนะคะและก็เลข 3 แทนความหมายในการรับสื่อประมาณปานกลาง เลข 4 รับชมสื่อปริมาณมาก เลข 4 รับชมสื่อในปริมาณมากที่สุด นะคะอ่าเลข5ค่ะ ขอโทษอ่าเลข5นะคะ รับชมในปริมาณมากที่สุด เค นะคะ เสร็จแล้วเลื่อนดูสักนิดนึงนะคะว่ากำหนดถูกต้องแล้วหรือยัง ถูกต้องแล้วแล้วก็คลิกโอเคเอานะ หลังจากนั้นเช่นเดียวกันค่ะกรณีคนที่ไม่บอกเราว่าเขารับชมสื่อโฆษณาผ่านช่องทางโทรทัศน์เนี่ยในระดับค่าเท่าไหร่ เราก็มากำหนดให้คนคนนี้มีลักษณะของการเป็น missing ในส่วนนี้ด้วยตัวเลข 3 แบบนะคะ9เลข 0 หรือว่าเลข 99นะคะและด้วยความที่เรากำลังเทียบเคียงปริมาณปริมาณการรับชมสื่อตรงนี้ด้วยเลข 1 2 3 4 5 เราสามารถบอกว่าเลข 1 ตรงนี้ค่ะ เป็นสเกลหรือจะเป็นออร์ดินัลก็สามารถทำได้นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้เปิดช่องเอาไว้กรณีที่เราใช้งาน เราสามารถที่จะมองข้อมูลชุดนี้ให้เป็นออร์ดินัลก็ได้ ถ้าเป็นออร์ดินัลก็หมายความว่า เรากำลังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้สึกน้อยที่สุด หรือว่าน้อยปานกลางมากและมากที่สุดแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นสเกลแสดงว่าเรากำลังสนใจตัวเลขเลข 1 เลข 2 เลข3เลข4เลข 5 แทนความหมายน้อยที่สุดเหล่านั้นนะคะ ซึ่งถ้าหากว่าเรามองอข้อมูลตรงนี้เป็น ordinal กับมองข้อมูลตรงนี้เป็นสเกลพอเรามองต่างกันปุ๊บเนี่ยวิธีการเลือกวิเคราะห์ในเชิงสถิติ ก็จะเลือกต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะคะสมมติกรณีนี้อาจารย์มองว่ามันเป็น ordinal โอเคอาจารย์ก็คลิกเป็น ordinal นะคะถัดไปค่ะสื่อตัวที่2ก็ทำแบบเดียวกันสื่อตัวที่ 2 ตั้งชื่อว่า y 2 y 2จำไม่ได้แล้วชื่อว่าอะไรขอกลับไปดูที่สไลด์นิดหนึ่งนะคะ วายสองช่องทาง ช่องที่ 2 ของเราคือหนังสือพิมพ์โอเครู้แล้ว เพราะฉะนั้นเรากลับไปดูต่อนะคะ y 2 y ตัวที่ 2 นะคะ คือ ไม่มาเดี๋ยวเอาใหม่ y 1แล้ว y 2 แล้วก็เลื่อนมานะคะมาที่ช่องเลเบลเพื่อกำหนดความหมายของ Y2 ว่ามันคือหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ก็จะถูกประเมินด้วย 5 ระดับเหมือนข้างบน เพราะฉะนั้นเราลอง Copy ซิโอเค อ้าว วางได้ เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเหมือนกันเราก็สามารถ Copy Paste ได้นะคะเช่นเดียวกันเรา Input ข้อมูลด้วยเลข 1 เลข 2 เลข 3 เลข 4 และเลข 5 มันไม่จำเป็นที่จะต้องมีทศนิยมนะคะและก็อ้าววางแล้วแล้วมันก็หายไป วางใหม่ ค่ะ เกินไปลบก่อนอ่ไม่ให้วางอ่ะไม่ให้วางไม่เป็นไร งั้นเราก็พิมพ์ใหม่นะคะแต่มันวางได้นะคะแต่ไม่ไม่ทราบว่ามีปัญหาในเรื่องอะไรนะคะโอเคจันก็จะมาพิมพ์เลยแล้วกัน 3. คือปานกลาง ปานกลางสี่คือมาก 5. คือมากที่สุด นะคะ เมื่อกี้แอบเห็นว่ามีการพิมพ์ผิดเล็กน้อย ก็กลับมาแก้ไข นะคะ แก้ไข apply นะคะ โอเค แล้วก็ เลื่อนลง เลื่อนขึ้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบหนึ่งนะคะ คลิกโอเค และเช่นเดียวกัน กรณีคนที่ไม่บอกเราว่า ในการรับชมสื่อโฆษณาผ่านช่องทางหนังสือพิมพ์มากน้อยอย่างไร เราก็กำหนด missing ได้นะคะค่ะสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม แล้วก็ฝึกปฏิบัติกันได้นะคะ ไม่ยากค่ะง่ายๆโอเคอันนี้ยกตัวอย่างแบบนี้ เคไหมคะนี่สมมุติว่าถ้าเรากำหนดรายละเอียดของตัวแปรครบถ้วนตามในแบบสอบถามแล้ว หลังจากนั้นเราก็จะเริ่ม Input ข้อมูล เราก็จะมาที่หน้า Data View ตรงส่วนนี้นะคะ พอคลิกมาปุ๊บสังเกตนะคะว่า ตัวแปรเดิมเนี่ยค่ะในช่องนี้มันจะมีคำว่า var var var ตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยคำว่า x1 x1 หมายถึงเพศคำพูดตอบแบบสอบถาม x ตัวที่ 2 หมายถึงสาขาวิชา แล้วก็ Y1 หมายถึงโทรทัศน์ Y2 หมายถึงหนังสือพิมพ์นะคะ ทีนี้สมมติว่าแบบสอบถามฉบับที่ 1 คนที่ติ๊ก แบบสอบถามให้เราเนี่ยติ๊กเป็นผู้หญิง ผู้หญิงก็ใส่เลข2นะคะ แล้วเขาผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาก็อยู่สาขาสังคมนะคะก็ติ๊กช่องที่ 1 มาให้เรา แล้วเขาก็รับชมสื่อโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ เป็นปริมาณทุกวันเลย ทุกวันก็คือเลข 5 นะคะสังสือพิมพ์เนี่ยรับชมน้อยมากเลยน้อยที่สุดเลยเพราะนั้นก็ติ๊กเป็นเลขหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะมาและผ่านแบบสอบถาม แล้วก็แปลงจากแบบสอบถามมาใส่โปรแกรมตรงนี้แทนนะคะคนที่ 2 เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายก็เป็นเลขหนึ่งนะคะแล้วก็กำลังเรียนอยู่สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็คือกลุ่มที่ 3 แล้วก็รับชมสื่อโทรทัศน์ปริมาณมาก แล้วก็รับชมสื่อ สื่อโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ปริมาณมากก็คือเลข 4 อย่างนี้เป็นต้น เห็นไหมคะ การ Input ข้อมูลก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะ Input ไล่ไปเรื่อย ๆ ตามแบบสอบถามทีละฉบับทีละฉบับจนครบหมดเรียบร้อยนะคะที่พออินพุตข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปจากนั้นก็คือการบันทึกหรือว่าเซฟไฟล์เก็บเอาไว้ใช้งานนะคะแล้วก็คลิกที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอสนะคะแล้ว แล้วก็ดูว่าเราจะเก็บไฟล์อังนี้ไว้ที่ไหนนะคะ ไฟล์เก็บไว้ที่ user นะคะ ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า user ใน user ตรงนี้นะคะเราจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ย่อยอะไรนะคะ หรือว่าจะไม่ย่อยลงไปในโฟลเดอร์แล้วเราตั้งชื่อไปได้เลย สมมติว่าเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า demo นะคะาจากก็จะพิมพ์ demo นะคะ แล้วไฟล์นี้จะเป็นไฟล์นามสกุล sav นะคะ แล้วกดไฟล์ save นะคะสังเกตเห็นเห็นไหมคะว่า ตรงนี้ค่ะณตอนนี้ค่ะ ตรงแถบ Title Bar Title คือชื่อชื่องานเปลี่ยนไปแล้ว จากคำว่า Dataset จะถูกแทนด้วยคำว่า data.sav นะคะ เพราะฉะนั้นในนี้ไฟล์งานของเราก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ